จากที่เราไปเรียนรู้เทคนิคการทอผ้ากันมาแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องใหม่คือประเภทของผ้ากันนะครับ จากเหตุผลที่ว่าผ้านั้นไม่ได้มีความหมายเฉพาะเป็นเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ความสำคัญของผ้ายังบ่งบอกถึงฐานะทางสังคม ยศ ตำแหน่ง ชาติพันธุ์ วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยนะครับ ประเภทของผ้าไทยสามารถจำแนกผ้าออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้ 1. ผ้าที่ชาวบ้านทอขึ้นใช้เอง 2. ผ้าที่ใช้ในราชสำนัก 3. ผ้าที่ใช้ในศาสนา 1. ผ้าที่ชาวบ้านทอใช้เอง โดยทั่วไปอาศัยความจำเป็นและความชำนาญเป็นหลัก แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ประเภท คือ 1. ผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเรียกกันว่าผ้าพื้นนั้นไม่มีความปราณีตและสวยงามเท่าใดนัก แต่มีความทนทาน ทอขึ้นอย่างง่าย ๆ มีสีและลวดลายบ้าง เช่น ผ้าพื้น ผ้าตาโถง ผ้าสรง ผ้าแถบ ผ้าสิ้น และผ้าขาวม้า ซึ่งชาวบ้านนิยมใช้ติดตัวตั้งแต่สมัยโบราณ ปรากฏอยู่ในหลักศิลาจารึกหลักที่ 44 แห่งแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 พุทธศักราช 1916 2. ผ้าที่ใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น ทำบุญ ฟ้อนรำ แต่งงาน หรือเทศกาลต่างๆ ในสังคมไทยสมัยก่อนถือว่าการทอผ้าเป็นงานของผู้หญิง เพราะใช้ความปราณีตและความละเอียดอ่อน ใช้เวลานานกว่าจะทอผ้าชนิดนี้เสร็จแต่ละผืน ผู้หญิงซึ่งในสมัยนั้นต้องอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนอยู่แล้ว จึงมีโอกาสทอผ้ามากกว่าผู้ชาย อีกประการหนึ่งค่านิยมของสมัยนั้นยกย่องผู้หญิงที่ทอผ้าเก่ง เพราะเมื่อโตผู้หญิงคนใดทอผ้าไม่เป็นหรือไม่เก่ง ก็จะถูกตำหนิผู้ชายไม่สนใจ เพราะถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่ไปอวดประชันกัน ผ้าชนิดนี้จะทอขึ้นด้วยฝีมือประณีตเช่นเดียวกัน มีสีสันและลวดลายดอกดวงงดงามเป็นพิเศษ ผ้าบางผืนจะทอกันเป็นเวลาแรมปีด้วยใจรักและศรัทธา เช่น ลายผ้าจากผ้าตีนจก ผ้าตาด ผ้ายก และผ้าปูม เป็นต้น 2. ผ้าที่ใช้ในราชสำนักสำหรับพระมหากษัตริย์ ชนชั้นสูง และขุนนาง เป็นผ้าที่มีความประณีตสวยงาม ทอด้วยฝีมือช่างหลวง หรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ เช่น จีน อินเดียเขมรเปอร์เซีย ผ้าทอเหล่านี้เป็นเครื่องกำหนดยศกำหนดตำแหน่งของผู้สวมใส่ ผ้าบางชนิดใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง ผ้าในราชสำนักบางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตามความนิยมและยุคสมัย บางส่วนยังคงยึดถือแบบแผนดั้งเดิมตามโบราณราชประเพณีจนถึงปัจจุบัน 3. ผ้าที่ใช้ในศาสนา ชนชาวไทยมีความศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาลผ้าที่ใช้ในศาสนาจึงมีมากมายหลายชนิดดังนี้ 1. ผ้าที่ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของพระสงฆ์เช่น สบง จีวรออังสะรัตประคต 2. ผ้าที่ใช้ในพิธีต่างๆ เช่น ผ้าปกหัวนาค ผ้าอาสนะสงฆ์ผ้าในพิธีบวชให้นาคสวมใส่ต้องเป็นผ้าใหม่สีขาว หากเป็นทางภาคอีสานอาจใช้เป็นผ้านุ่งหรือผ้าสรงก็ได้ 3. ผ้าอื่นๆ เช่น ตุงหรือธงผ้าห่อคำพีผ้าพระบท ผ้าพระเวท